วัสดีค่ะ บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานและรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013 โปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ เช่นรายงาน หนังสือวิทยานิพนธ์ และสามารถจัดรูปแบบงานพิมพ์ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ ซึ่งลักษณะคล้ายงานหนังสือพิมพ์ได้ด้วย นับว่าโปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการกับเอกสารทุกรูปแบบ ที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอค่ะ Microsoft Word 2013 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2013 ที่ปรับปรุงความสามารถให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งมีหน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบใหม่จัดแสดงเครื่องมือ เมื่อผู้ใช้ต้องการในลักษณะที่มีการจัดเรียงอย่างชัดเจน การแสดงตัวอย่างเป็นภาพ และคลังภาพ รูปแบบตารางอัตโนมัติ จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งาน Microsoft Word ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถเลือกข้อความ ตาราง ลักษณะกราฟิก แบบอักษร หรือแม้แต่องค์ประกอบของเนื้อหา ที่ใช้งานบ่อยๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ การเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 สามารถทำได้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนสัญลักษณ์ Microsoft Word 2013 หน้าต่างโปรแกรมสามารถเปิดใช้งานทันที ในลำดับต่อไปจะขอแนะนำส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word 2013 เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา จะแสดงเป็นหน้าจอหลักที่แสดงส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ค่ะ แถบชื่อเรื่องหรือว่าตเต้นบาร์เป็นแถบที่แสดงอยู่ทางด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม จะแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์เอกสารที่ถูกเปิดขึ้นมา ใช้งานในปัจจุบัน กรณีที่เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาใช้งานในครั้งแรก จะแสดงชื่อไฟล์เป็น Document 1 นั่นคือชื่อไฟล์เริ่มต้น แต่หลังจากมีการบันทึกเอกสารได้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่แล้ว ชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปตามที่กำหนดไว้ แถบเครื่องมือด่วน หรือว่า Quick Access Toolbar เป็นแถบที่อยู่ทางด้านซ้าย ของแถบชื่อเรื่องเปรียบเสมือนทางลัดสู่คำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆช่วยเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะปรากฏ เพียง3ปุ่มคำสั่ง นั่นคือปุ่มคำสั่งบันทึก ปุ่มคำสั่งยกเลิก และปุ่มคำสั่งทำซ้ำซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมปุ่มคำสั่งอื่นๆได้ในภายหลังและมันและเมื่อเพิ่มปุ่มคำสั่งใด ๆแล้ว ก็สามารถเรียกใช้งาน โดยตรงในทันที โดยไม่ต้องกลับเข้าไปใช้ในแถบคำสั่ง นั้นๆอีก นอกจากนี้การกำหนดให้ปุ่มคำสั่งไปปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ คลิกที่ปุ่มลูกศรลงหรือปุ่ม Customize Quick Access Toolbar คลิกคำสั่งที่ต้องการคำสั่งที่ถูกเลือกจะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่ง หากต้องการเพิ่มเติมคำสั่ง ให้คลิกที่คำสั่ง More Command หรือใช้วิธีการคลิกขวา บนคำสั่งที่ต้องการบนริบบอนใดๆ แล้วคลิกเลือกคำสั่ง add to quick access toolbar แถบเครื่องมือจัดการหน้าต่าง หรือว่า managing หรือ program and window เป็นแถบที่แสดงอยู่ทางขวามือของแถบชื่อเรื่อง มีคำสั่งสำหรับการจัดการกับหน้าต่างโปรแกรม เช่นการย่อ การขยายหรือปิดหน้าต่างโปรแกรม การจัดการริบบอน เช่นการซ่อนริบบอนหรือการแสดงแท็บ แท็บคำสั่งและแท็บริบบอนเป็นแท็บที่แสดงอยู่ในตำแหน่งถัดลงมาจากแท็บชื่อเรื่อง มีคำสั่งในการจัดการเอกสาร รวมไว้เป็นกลุ่มๆ เรียกว่ากลุ่มคำสั่ง ในกลุ่มเดียวกันจะมีคำสั่งสำหรับการทำงานเรื่องเดียวกัน หรือคล้ายกัน ดังเช่นบนแท็บ Home มีกลุ่มคำสั่งฟอนต์ที่มีคำสั่งทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร ส่วนกลุ่มคำสั่งพารากราฟก็ทำงานเกี่ยวกับย่อหน้า และหากกลุ่มคำสั่งใด มีคำสั่งมากกว่าที่แสดงไว้ในริบบอน ผู้ใช้ก็สามารถเรียกดูคำสั่งเพิ่มเติม โดยคลิกที่ปุ่ม Dialog Box Launcher ตรงบริเวณมุมขวาล่างของกลุ่มคำสั่งนั้นๆแถบแสดงสถานะโปรแกรม หรือว่า Status Bar เป็นแถบสถานะของโปรแกรมในขณะนั้นๆ อยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าจอโปรแกรม เช่นบอกจำนวนหน้าเอกสาร จำนวนคำที่พิมพ์ในเอกสาร ภาษาที่ใช้พิมพ์ในขณะนั้น ซึ่งข้อมูลที่กล่าวถึงนี้คือข้อมูลเอกสาร ปุ่มปรับเปลี่ยนมุมมอง หรือว่าวิวช็อตคัทเป็นปุ่มคำสั่งทางลัดของแท็บวิวกลุ่มคำสั่ง Document View แสดงอยู่บริเวณด้านขวาของ Status Bar ใช้ในการปรับเปลี่ยนมุมมองของหน้าเอกสารขณะทำงานอย่างรวดเร็ว จะใช้เมื่อต้องการปรับย่อขยายของพื้นที่การทำงานสำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะ